วัสดีค่ะ อาจารย์ดรอลงกฎลิมเจริญนะคะ เนื้อหาในบทนี้นะคะ ก็จะพูดถึงการวางแผนความต้องการเพื่อการผลิตในลำดับขั้นต่างๆ ที่เราควรจะต้องทำความเข้าใจในภาพรวมนะคะ ค่ะเรามาเข้าสู่บทเรียนกันเลยดีกว่านะคะ เริ่มกันเลยนะคะ เรามาดูเนื้อหาเรื่องการวางแผนความต้องการเพื่อการผลิตกันเลยนะคะ หลังจากที่เราได้ทำการพยากรณ์ความต้องการของสินค้าในแต่ละช่วงเวลาแล้ว ขั้นตอนต่อมาเราจะทำการวางแผนกำลังการผลิตระยะยาว จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาทำการวางแผนการผลิตระยะกลางและระยะสั้นต่อไป รายละเอียดของการวางแผนในแต่ละลำดับขั้นจะได้กล่าวถึงในรายละเอียดต่อไปค่ะ การวางแผนการผลิตระยะยาว เป็นการวางแผนสำหรับช่วงเวลามากกว่า 1 ปีขึ้นไปนะคะ โดยทั่วไปแล้วจะอยู่ระหว่าง 3-5 ปี โดยจะเน้นที่การวางแผนระดับกลยุทธ์ และมีจุดประสงค์เพื่อจะตัดสินใจในการเตรียมความพร้อมด้านกำลังการผลิตสำหรับการดำเนินการในอนาคต เช่น อาคาร สถานที่ เครื่องจักรหลักหรือสาธารณสาธารณูปโภคของโรงงาน เป็นต้น การวางแผนการผลิตระยะกลาง เป็นการวางแผนระดับการจัดการ มีจุดประสงค์เพื่อจัดสรรการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ เช่น วัตถุดิบ แรงงาน เครื่องจักร และเครื่องมือ ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ในกระบวนการผลิต การวางแผนการผลิตระยะกลางนี้ประกอบไปด้วย 1. การวางแผนการผลิตรวม หรือที่เรียกว่า aggregate planning เป็นขั้นขั้นเป็นขั้นแรกของการวางแผนการผลิตระยะกลาง และเป็นแผนที่สร้างความเชื่อมโยงความสามารถในการผลิตทั้งหมดที่มีอยู่ให้สอดคล้องกับความต้องการในตัวสินค้าทั้งหมด ที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาต่างๆ โดยแผนการผลิตรวมนี้ จะยังไม่มีรายละเอียดว่าสินค้ารุ่นใดหรือชนิดใด จะต้องมีระดับของปัจจัยการผลิตเท่าใด แต่จะเป็นการกำหนดในลักษณะการพิจารณาโดยรวมทั้งหมด ตัวอย่างเช่น ในช่วงเวลาหนึ่ง จะสามารถทำการผลิตเก้าอี้ได้กี่ตัว โดยไม่แยกพิจารณาว่าจะต้องใช้ปัจจัยการผลิตเพื่อผลิตเก้าอี้แบบมีพนักพิงเท่าใด หรือเก้าอี้แบบไม่มีพนักพิงเท่าใด ความสำคัญของการวางแผนในขั้นนี้คือ เป็นการจัดเตรียมทรัพยากรการผลิตในระยะกลาง ให้สอดคล้องกับแผนการผลิตที่จะเกิดขึ้น ภายใต้กำลังการผลิตที่ได้กำหนดไว้ รวมทั้ง มุ่งเน้นในเรื่องต้นทุนการผลิตที่จะเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่ต่ำที่สุด 2. การจัดตารางการผลิตหลัก หรือที่เรียกว่า Master Production Scheduling การจัดตารางการผลิตหลักเป็นการจัดทำแผนการผลิตที่ระบุรายละเอียดลงไปว่าจะทำการผลิตชิ้นงานอะไรบ้างจำนวนเท่าใด และมีการกำหนดการเสร็จสมบูรณ์เมื่อใด โดยทั่วไปตารางการผลิตหลัก จะจัดทำเป็นตารางการผลิตในรายเดือนหรือรายสัปดาห์ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของผลิต ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของการผลิตนั้นๆ ข้อมูลในตารางการผลิตหลัก จะมาจากการแปลงค่าจากการพยากรณ์ของยอดขาย ซึ่งอาจจะคำนวณตามหลักทางสถิติ หรือมาจากใบสั่งซื้อของลูกค้า ซึ่งจะบอกชนิด ปริมาณ และวันกำหนดส่งมอบอย่างชัดเจน ทั้งนี้การจัดทำตารางการผลิตหลัก จะต้องมีความสอดคล้องกับแผนการผลิตรวมที่ได้กำหนดไว้แล้วด้วยค่ะ 3. การวางแผนความต้องการวัสดุ หรือที่เรียกว่า material requirement planning เป็นการจัดการเกี่ยวกับความต้องการวัตถุดิบ ชิ้นส่วน ชิ้นส่วนประกอบและวัสดุอื่นๆ เพื่อให้สามารถรู้ถึงปริมาณความต้องการในแต่ละช่วงเวลา และสามารถจัดหาวัตถุดิบได้อย่างเพียงพอและทันเวลากับความต้องการในทุกๆขั้นตอนการผลิต โดยอาศัยข้อมูลจากตารางการผลิตหลัก ซึ่งจะบอกถึงสิ่งที่จะต้องผลิตว่า มีจำนวนเท่าใดในเวลาเท่าใด จากนั้นจะพิจารณาถึงส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ที่จะผลิตว่าประกอบด้วยวัตถุดิบ ชิ้นส่วน ชิ้นส่วนประกอบ และวัสดุอื่น ๆ อะไรบ้าง มีปริมาณคงเหลือในคลังวัสดุเท่าใด และช่วงเวลาที่ใช้ในการส่งมอบเป็นเท่าใด เพื่อพิจารณาประกอบการจัดหาจัดซื้อสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีขั้นตอนการผลิตซับซ้อน หรือมีชิ้นส่วนประกอบต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก สามารถใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการคำนวณ ซึ่งจะทำให้รวดเร็วและถูกต้องมากขึ้นค่ะ 4. การวางแผนความต้องการกำลังการผลิต หรือที่เรียกว่า capacity requirement planning นะคะ เป็นการจัดการเกี่ยวกับการกำหนดกำลังการผลิต ที่จำเป็นในแต่ละสถานีงาน หรือที่เรียกว่า working station เช่น แรงงานเครื่องจักรหรือปัจจัยการผลิตทางกายภาพอื่นๆ ว่าควรจะต้องมีปริมาณเท่าใด และต้องการในช่วงเวลาใด โดยจะรับข้อมูลความต้องการวัสดุจาก MRP มาทำการประเมินผล เกี่ยวกับภาระงานของสถานีงานต่าง ๆ ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ ทั้งนี้เพื่อให้สามารถมั่นใจได้ว่ากำลังการผลิตที่มีอยู่ และกำลังการผลิตที่ต้องการในช่วงเวลานั้น มีความสมดุลเพียงพอสำหรับแต่ละหน่วยงาน โดยพยายามไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่มีภาระงานมากเกินไป มีภาระงานน้อยเกินไป หรือเกิดคอขวดในกระบวนการผลิต หลังจากได้แผนกำลังการผลิตระยะกลางแล้ว จะนำไปสู่การวางแผนในรายละเอียด หรือการวางแผนความต้องการการผลิตระยะสั้น ซึ่งเป็นการวางแผนระดับปฏิบัติการ เพื่อกำหนดเวลาในการทำงานให้กับทรัพยากรการผลิตที่เกี่ยวข้อง เช่น แรงงาน เครื่องจักร เครื่องมือ รวมทั้งช่วงเวลาในการปฏิบัติงานของแต่ละสถานีงานด้วย โดยจะเน้นที่การจัดตารางการผลิตที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งงาน และการจัดลำดับงาน ให้กับแต่ละหน่วยงานเป็นหลัก ที่ต้องใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การจัดตารางการผลิต ถือเป็นลำดับขั้นตอนสุดท้ายของระบบการวางแผนการผลิต โดยจะต้องมีความยืดหยุ่น โดยจะต้องมีความยืดหยุ่นตัวได้ค่อนข้างสูง เพื่อให้สอดคล้องกับสถานภาพของกระบวนการผลิตด้วยค่ะ ต่อไปเราจะพูดถึงเทคนิคการพยากรณ์แบบอนุกรมเวลานะคะ ซึ่งเป็นรูปแบบการพยากรณ์ประเภทหนึ่งที่ใช้ข้อมูลและรูปแบบความต้องการในอดีต มาทำการคาดคะเนความต้องการในอนาคต โดยการพยากรณ์แบบอนุกรมเวลามีองค์ประกอบที่สำคัญก็คือ 1. ค่าแนวโน้มหรือเทรนแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลในระยะยาว เช่น ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของประเทศไทย ปริมาณการนำเข้าน้ำมันดิบเป็นต้นนะคะ องค์ประกอบที่ 2 คือค่าความผันแปรตามฤดูกาล หรือที่เรียกว่า seasonal variation หมายถึงการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล โดยเกิดขึ้นซ้ำๆกันในรอบ 1 ปี จนกลายเป็นแบบแผนเดียวกัน เช่น ยอดขายของห้างสรรพสินค้า จะสูงในช่วงปลายปี เป็นต้น ในการวิเคราะห์ การผันแปรตามฤดูกาลนี้ จะวัดออกมาในรูปของดัชนีฤดูกาลนะคะ ในองค์ประกอบที่ 3 นะคะ ค่าการผันแปรตามวัฏจักร หรือ cyclical variation หมายถึงการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลที่เป็นไปตามวัฏจักร เช่นวัฏจักรธุรกิจ ซึ่งจะมีลักษณะคล้ายกับการผันแปรตามฤดูกาล แต่จะมีระยะเวลาที่ยาวนานกว่า องค์ประกอบสุดท้าย องค์ประกอบที่ 4 นะคะ เป็นการผันแปรเนื่องจากเหตุการณ์ไม่ปกติ หรือที่เรียกว่า irregular variation เป็นการผันแปรชนิดที่ไม่แน่นอน ไม่สามารถคาดการได้ล่วงหน้า เช่น ภัยธรรมชาติ สงคราม การนัดหยุดงานเป็นต้น โดยค่าการพยากรณ์หรือค่าวายใหญ่ อาจได้รับอิทธิพลของปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบของอนุกรมเวลาทั้ง 4 ปัจจัย หรือเพียงปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งเท่านั้น โดยคำนวณได้จากผลคูณของปัจจัยค่ะ โดยเทคนิคในการพยากรณ์แบบอนุกรมเวลา ก็จะมีมากมายอยู่หลายวิธีนะคะ เช่น การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย วิธีถั่วเฉลี่ยเคลื่อนที่ วิธีถั่วเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนัก วิธีปรับเรียบ exponential วิธีการพยากรณ์แบบแยกส่วนเป็นต้นนะคะ ในที่นี้เราจะยกตัวอย่างแค่บางเทคนิคเท่านั้นก็คือจะเป็น ในที่นี้เราจะยกตัวอย่างแค่บางเทคนิคเท่านั้นนะคะ ก็คือเป็นการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย และวิธีถัวเฉลี่ยแบบเคลื่อนที่อย่างง่าย ค่ะ ค่ะ วิธีแรกนะคะ เป็นการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย ซึ่งจะเป็นการพยากรณ์ที่ใช้ข้อมูลในอดีตจำนวนหนึ่งมาทำการปรับเรียบด้วยเทคนิคทางสถิติ แบบสหสัมพันธ์ถดถอย คือการหาค่าความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง ระหว่างตัวแปรตาม 1 ตัว และตัวแปรอิสระ 1 ตัวนะคะ โดยค่าพยากรณ์ y ใหญ่จะเท่ากับ a บวก bt นะคะ ซึ่งโดยที่ y เล็กเนี่ย จะแทนข้อมูลจริงที่เกิดขึ้น ค่า a จะเป็นค่าคงที่ของ y ใหญ่ที่ณเวลา t เท่ากับ 0 ส่วนค่า b เนี่ยจะแทนสลบของเส้นตรงนะคะ t แทนอันดับที่ของเวลาสุดท้าย n จะแทนจำนวนชุดของข้อมูลค่ะ และนี่ก็เป็นตัวอย่างแสดงข้อมูลยอดขายข้าวหอมมะลิในอดีต ตั้งแต่ปี 2554 จนถึง 2559 ของเกษตรกรรายหนึ่งนะคะจากข้อมูลในอดีตนี้ เราต้องการทราบว่ายอดขายข้าวหอมมะลิในปี 2560 จะเป็นเท่าไหร่ ในการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่ายนะคะเราก็จะเริ่มต้นโดยการกำหนดเวลาทีตั้งแต่ 1 เป็นต้นไป โดยในที่นี้นะคะเรามีข้อมูลในอดีตคือ t1 ถึง t6 นะคะจากนั้นทำการคำนวณค่าผลรวมของ t ผลรวมของ t ยกกำลังสองและผลรวมของ ผลคูณระหว่าง t และ y นะคะ จากนั้นก็จะทำการหาค่า b แล้วก็หาค่า a ตามสมการนะคะ จะได้สมการเส้นตรงที่เป็นตัวแทนค่าของข้อมูลในอดีต คือ y ใหญ่เท่ากับ 8.952 บวก 0.797t จากสมการเส้นตรงที่สร้างขึ้นมานี้ สามารถเขียนลักษณะกราฟได้เป็นกราฟเส้นตรง ซึ่งแสดงเป็นเส้นประสีแดงอยู่ในกราฟ การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย และค่าการพยากรณ์ยอดขายในปี 2560 ซึ่งเป็นช่วงเวลา t เท่ากับ7จะสามารถคำนวณยอดขายในปี 2560 ได้เท่ากับ 14.53 ล้านบาทค่ะ อีกวิธีหนึ่งที่เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะ ในการปรับเรียบเพื่อลดอิทธิพลของเหตุการณ์ที่ผิดปกติลงได้ คือวิธีถั่วเฉลี่ยแบบเคลื่อนที่อย่างง่าย หรือที่เรียกว่า simple moving average ซึ่งเป็นการหาค่าเฉลี่ยของข้อมูลในอดีตติดต่อกัน ตามจำนวนคาบเวลา n ที่ผู้พยากรณ์ต้องการ แล้วหารด้วยจำนวนคาบเวลา ผลลัพธ์ที่ได้คือ ค่าพยากรณ์ของคาบเวลาถัดไป ดังสมการที่แสดงนี้นะคะ จากตัวอย่างของข้อมูลยอดขายข้าวหอมมะลิของเกษตรกรรายหนึ่งเราจะใช้วิธีถัวเฉลี่ยแบบเคลื่อนที่อย่างง่าย เพื่อพยากรณ์ยอดขายในปี 2560 ค่ะ สมมุติว่ากำหนดช่วงเวลาการถัวเฉลี่ยเป็น 3 ช่วงเวลานะคะ เริ่มจากการถัวเฉลี่ยข้อมูล 3 ปีแรกก็คือปี 2554 2555 และ 2556 เพื่อเป็นค่าพยากรณ์ในปีถัดไปคือปี 2557 ซึ่งสามารถคำนวณได้เท่ากับ 10.33 ล้านบาท ต่อมาค่าพยากรณ์ในปี 2558 สามารถทำได้โดยการเลื่อน หรือ move ช่วงเวลาลงมา1ช่วงเวลา เพื่อถัวเฉลี่ยข้อมูลถัดมา 3 ปี ซึ่งจะสามารถคำนวณได้เป็น 11.1 ล้านบาท เราจะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆ จนกระทั่งได้ค่าพยากรณ์ในปี 2560 ซึ่งก็คือ 13.1 ล้านบาทนะคะ ซึ่งจากการคำนวณก็จะสามารถทำให้ค่าพยากรณ ในปี 2560 ด้วยวิธีถัวเฉลี่ยแบบเคลื่อนที่อย่างง่าย คือ 13.1 ล้านบาทค่ะ ค่ะ และนี่ก็เป็นภาพรวมสำหรับรายละเอียดในบทนี้นะคะ อาจารย์ก็หวังว่าผู้เรียนคงเข้าใจแล้วก็มองเห็นภาพมากขึ้นนะคะ พบกันใหม่ในบทเรียนหน้านะคะ สวัสดีค่ะ